ทุกคนมาเล่นโดดยางกันค่ะเริ่มเลย มา แบ่งพักพวกแบ่งพักพวก่ก็ถ่ายรูปดุกวันดูใจแม่ได้าใครจะได้เริ่มก่อน การห้ามแพ้ด้วยนะเริ่มเล่นแล้วนะเนี่ยทำไมต้องห้ามพูดล่ะคะ ห้ามเห็นฟันไม่งั้นจะตายเอาห้ามเห็นฟันไม่งั้นจะตายทุกคนห้ามซ้อนบ้านกันด้วยโอ้โหหนึ่งเอ้ยตายไปแล้วหนึ่งนะคะ อ่าเสร็จแล้วเพื่อนตายหนึ่งคนต้องเล่นเล่นให้เพื่อนเล่นหได้ดีๆเด้อเขาติดต่ออันนั้นอ่ะ นี่เฮะเล็กเล็กมองล่างอ่ะมองล่างเสร็จเรียบร้อยต่อไปแม่ข่าว พี่เอ๋ยเล่นแทนเพื่อนไม่สำเร็จเปลี่ยนข้างขอบอกพว่าหนอนหนีแล้วตู้ไม่หายไ่ใส่อันนี้เอาเป็นแบบวะเอาไปหนี้เดียวเหลือทีมน้องเกดแล้วทีนี้เดี๋ยวมีโลกอาขามโลกขามโลกกล้าได้ขาวโลกวานต้นไหนขาโลกอมีไม่ไปละ าวบ้านวัที่มีตายก่อนเพื่อนเลย คนแล้ว เปลี่ยนทีมเปลี่ยนทีม จะผ่านแม่นี้ไปได้ไหมเนี่ย มาดูกัน ตายก่อนเพื่อนเลยพี่ที่ทำได้เอาูกพี่เอ๋ยเสร็จอีกลาย เหลือไอด้าคนเดียว ไอด้าต้องเล่นแทนเพื่อนสองคน สู้ๆ นะฟา่ามันะ เย้ ผ่าน แล้ว้ยดงอไ่ยิ่ง ชูแผลห้าม ก้าว นะ เนี่ย พี่ขิงคนแรกอีกแล้วพี่ขิงพี่เอ๋ยคนที่สองเหมือนเดิมเลยได้คนเดียวอีกแล้ว การโดนหนังยางนะเป่ายิงฉุบชนะ จะผ่านไม่หัวเข่าไม่ทีมเนี้ยก็ไม่จะไม่แต่อยากซเข้าตีพี่อามีตายก่อนเพื่อนเหมือนอะไรตัวนี้มันเหมือนอะไร กู มันก็ตายต่าซ่าเกตายอีกแล้วโอ้เหลือพี่ตูนคนเดียวอีกแล้ว ล่ายิงฉุบชนะ เขาจับหนังยางได้เย้พี่เอยเสร็จแล้วหนึ่งตาย นแทนเพื่อนสองคนถ่ายคนมีกระดังก้รก่ังวอทีมีกระดังวะขอบคุณที่เราชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe ด้วยนะคะ บ๊ายบายค่ะ เมื่อแล้วกลับบ้านได้แล้ว เย้